สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ช่วยไซทูโกเผยแพร่ความรู้และพาเราทุกคนมาที่นี่ คุณเคยรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ดีพอ และไม่ว่าคุณจะทำยังไงคุณก็ไม่มีวันดีพอไหมคะ หรือคุณทำร้ายตัวเองและลดความมั่นใจของตัวเองด้วยความคิดลบๆหรือเปล่า คุณไม่ได้ตัวคนเดียวหรอกค่ะ สิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่เราหลาย ๆ คนล้วนเคยรู้สึก เรามักถามตัวเองว่าเราดีพอหรือเปล่า และบ่อยครั้งคำตอบคือไม่ สังคมในยุคนี้สร้างความกดดันอย่างมากให้เราประสบความสำเร็จ และในโลกที่ความสำเร็จของเราทุกคนสามารถมองเห็น มันก็ง่ายที่จะรู้สึกว่าคุณไม่มีสิ่งที่คนอื่นมี ไม่ว่าจะเป็นเงิน ผู้ติดตาม ไปจนถึงคอนเน็ชันเราลงเอยด้วยการสร้างเป้าหมายและความคาดหวังที่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง หรือไม่ก็เราไม่ให้อภัยตัวเอง แต่เราไม่ควรได้รับสิ่งนั้นนะคะ นี่คือ7อย่างที่คุณควรจำไว้เมื่อคุณรู้สึกแย่และตั้งคำถามคุณค่าของตัวเองค่ะ 1. คนอื่นไม่ได้ดีกว่าคุณเสมอไป มีคนกล่าวว่าการเปรียบเทียบคือสาเหตุของความทุกข์ และมันก็ยากที่จะเถียงนะคะ เพราะสุดท้ายแล้วก็จะมีคนที่มีมากกว่าคุณเสมอ มีความสุขมากกว่า มีเงินมากกว่า หน้าตาดีกว่า การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทำให้คุณลืมหรือแม้กระทั่งเมินสิ่งที่ดีและสวยงามในตัวคุณและชีวิตคุณ เราบอกตัวเองว่าเราไม่มีอะไรดีเลย และนั่นทำให้เราทุกข์มากกว่าเดิม จะบอกอะไรให้นะคะ คนที่มีมากกว่าคุณพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน และพวกเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับคุณ พวกเขาอาจจะอิจฉาบางอย่างที่คุณมีอยู่ก็ได้ 2. ความคิดของคุณไม่ใช่ความเป็นจริง เราสามารถเป็นศัตรูตัวฉกาจของตัวเองได้ในหลายทาง โดยเฉพาะเมื่อเรามีความคิดลบๆ และปล่อยให้ความไม่มั่นใจมีอำนาจเหนือเรา เราทุกคนมีความคิดแย่ๆกันทั้งนั้น เพราะงั้นจำไว้ว่ามันก็เป็นแค่ความคิด คุณมีอำนาจในการเลือกวิธีจัดการความคิดตัวเอง มันไม่ใช่ความเป็นจริง และไม่ควรเปลี่ยนความรู้สึกที่คุณมีต่อตัวเอง อย่ารีบเชื่อทุกอย่างที่คุณคิดเวลาที่คุณรู้สึกแย่หรือเหงา นะคะ 3. ข้อเสียและความผิดพลาดไม่ได้นิยามคุณ การยอมรับตัวเอง การรักตัวเอง และการใจดีกับตัวเอง นี่คือสิ่งที่ใครหลายคนล้มเหลวที่จะทำในชีวิต โดยเฉพาะคนที่รักความสมบูรณ์แบบ มันยากที่จะรู้สึกว่าตัวเองดีพอเมื่อคุณรู้ข้อเสียของตัวเองดีซะเหลือเกิน คุณต้องบอกตัวเองค่ะ ข้อเสียและความผิดพลาดไม่ได้นิยามคุณ ใจดีกับตัวเองบ้างและยกย่องข้อดีของคุณ เพราะแม้แต่ในวันที่แย่ที่สุดก็ยังมีสิ่งที่ดีเกี่ยวกับคุณมากกว่าสิ่งที่ไม่ดี และนั่นก็พอแล้ว 4. คุณดีพอ การปรับปรุงตัวเป็นสิ่งที่ดี มันหมายความว่าคุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ส่วนที่ดีที่สุดของเราคือส่วนที่กำลังพัฒนา มันไม่มีกฎที่บอกว่าคุณต้องรู้ทุกอย่าง เพราะงั้นเรียนรู้ต่อไปค่ะ และมองเห็นว่าการพัฒนาหมายถึงคุณกำลังดีขึ้น ความสมบูรณ์แบบเป็นแค่เรื่องเล่า คุณอาจมีทางอีกยาวที่ต้องเดิน แต่ดูสิเขาว่าคุณมาไกลแค่ไหน จงภูมิใจในตัวเองที่มาได้ไกลขนาดนี้ เก็บเกี่ยวให้มากที่สุดกับปัจจุบัน สิ่ง ที่ดีที่สุดในชีวิตใช้เวลาเสมอค่ะ 5. คุณสมควรถูกรักและถูกดูแล นักเขียนชื่อดังสตีเฟนบอสกี้เขียนไว้ดีที่สุดว่า เรายอมรับความรักที่เราคิดว่าเราคู่ควรจำประโยคนี้ไว้ครั้งหน้าที่คุณจมอยู่กับความแคลงใจและดูถูกตัวเองนะคะ เราทุกคนรู้สึกแย่กับตัวเองเป็นบางครั้ง ไม่ว่าคุณจะรู้สึกโกรธหรืออายแค่ไหน อย่าให้มันหยุดคุณจากการยอมรับน้ำใจและความใจดีจากคนอื่น บ่อยครั้งเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควร คือตอนที่เราต้องการมันที่สุด 6. บางครั้งเวลานี้เท่านั้นที่สำคัญ เรามักเจอคนที่ยึดติดกับอดีตมากเกินไป จนพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ เช่นเดียวกันบางคนก็กังวลกับอนาคตมากเกินไป จนลืมมีความสุขกับปัจจุบันว่ากันตามตรงนะคะ บางครั้งเวลานี้นี่แหละ คือสิ่งที่สำคัญที่สุด การอยู่กับปัจจุบันนำมาซึ่งจิตใจที่สงบ ซึ่งหาไม่ได้เลยจากการยึดติดกับอดีตหรืออนาคต 7. คุณมีคุณค่าและสำคัญ สิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดจำไว้ว่าคุณมีคุณค่า คุณคือใครบางคน คุณคือคุณคนเดียวที่เคยมีอยู่ในจักกรวาลอันกว้างใหญ่นี้ คุณเคยหวังอยากเป็นคนอื่นที่ดูจะมีทุกอย่างในชีวิตไหมคะ ความจริงคือสิ่งที่คุณเห็นภายนอกไม่ใช่ทั้งหมดคะ่ะ เพราะคุณกำลังเปรียบเทียบภายในของตัวเองกับภายนอกของคนอื่น การพยายามเป็นคนอื่นนั้น ฮ่าช่างทำให้ตัวคุณเสียของจริงๆ คุณเป็นคุณในแบบที่ไม่มีใครเป็นได้ อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกกลัว ไม่แน่ใจและไม่สบายใจบ้าง รู้ไว้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จถึงจะรู้สึกอย่างนั้น เมื่อคุณรักและเชื่อในตัวเอง คุณจะแปลกใจเลยหล่ะกับเส้นทางที่คุณไปได้ คุณคิดยังไงกับวิดีโอนี้คะ คิดว่ามันเป็นแรงบันดาลใจหรือเสริมความมั่นใจหรือเปล่า อย่าลืมบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่าง แล้วก็เราต้องการความรักและการสนับสนุนจากทุกคน เพราะงั้นได้โปรดกดถูกใจแชร์และกดติดตามนะคะ ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ